Bye bye. เบิร์นหนุ่มใหญ่ชนะต้องเป็นอไรหญ่แต่หนุ่มเนี่ยมันชิงน้ำเหนื่อยแบบ Let's go.